างไนก็ประมาณนี้ครับโอเคอันนี้เป็นเอาส่วนแจ้งโอเคเรามาดูด้านในกันนะครับออกมานี่ก็แพ็คไม้ดีครันี่ก็เป็นถุงเป็นถุงครับโล่ด้านในมีผ้าเป็นถุงใส่แต่อันนี้เนาะมันคืออะไร อนจะเป็นไขควงนะครับ นั่นยังไงครับ เป็นไขควงครับฟองกุญแจนี่ก็เป็นผ่านมาดูกันเลยครับผม ชิ้นี้ ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับผม เย้